ครับวันนี้พบกับผมนะครับดำรงศักดิ์นภารัตและขอยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูลที่ 10นะครับในหัวข้อ ITIS Securities and Governance ครับ หลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามมาพอสมควรนะครับ ต่อจากนี้ไปเราลองมาดูวิธีการควบคุมรักษาความปลอดภัยกันบ้าง อย่างไรก็ตามนะครับความเสี่ยงที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนั้น ก็ไม่ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทที่จะมีขึ้นในโลกนี้นะครับ แต่เป็นความเสี่ยงที่มักจะค้นพบในระบบสารสนเทศขององค์กรนะครับ และมีความสำคัญจึงได้นำมาเล่าสู่กันฟัง หลังจากที่ได้รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วก็ภัยคุกคามมาพอสมควรนะครับ ต่อจากนี้ไปเราลองมาดูวิธีการควบคุมรักษาความปลอดภัยกันบ้าง อย่างไรก็ตามนะครับ ความเสี่ยงที่ได้กล่าวไปเบื้องต้นนั้น ก็ไม่ได้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภทที่จะมีขึ้นในโลกนี้นะครับแต่เป็นความเสี่ยงที่ มักจะค้นพบในระบบสารสนเทศขององค์กรนะครับ และมีความสำคัญจึงได้นำมาเล่าสู่กันฟัง อย่างแรกที่อยากจะกล่าวก็คือว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นนะครับจะสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก็ต่อเมื่อ องค์กรรู้จักวิธีใช้งานเครื่องมือรักษาความปลอดภัยเท่านั้น การกำหนดนโยบายและมาตรการด้านความปลอดภัย และการที่รู้ว่าจุดไหนเป็นจุดสำคัญที่ต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยนะครับ องค์กรจะต้องมีการประเมินความเสี่ยง ค้นหาจุดเปราะบางของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของตน เพื่อที่จะสร้างมาตรการควบคุมดูแลนะครับ แล้วก็เลือกเครื่องมือดูแลอย่างเหมาะสม ดังนั้นการวางแผนด้านการควบคุมรักษาความปลอดภัย จึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับองค์กรนะครับ การรักษาความปลอดภัยนั้นอาจจะใช้เครื่องมือแบบอัตโนมัติ หรือการใช้คนนะครับการทำแบบแมนนวลก็ได้เช่นกันนะครับ การควบคุมนั้นจะแบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ ด้วยกัน ก็คือแบบที่ 1 การควบคุมแบบทั่วไปหรือ general controls นะครับ และแบบที่ 2 ก็คือการควบคุมระดับ application หรือ application controls เมื่อกล่าวถึง general controls นะครับ ก็จะเป็นการกำหนดนโยบายหรือกรอบ ในการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรแบบกว้างๆนะครับ โดยจะกล่าวถึงเรื่องการออกแบบระบบนโยบายด้านความปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ขั้นตอนวิธีการใช้ข้อพึงระวังในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การดูแลความปลอดภัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่องค์กรใช้อยู่นะครับการดูแลรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ และการนำระบบมาใช้งาน การควบคุมประเภทนี้ไม่ได้จำเพาะเจาะจงที่เครื่องไม้เครื่องมือใดอันใดอันหนึ่ง หรือไม่ได้เจาะจงไปยังโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งนะครับ เพียงแต่เป็นมาตรการอย่างกว้างๆ ที่ให้คนในองค์กรได้รับรู้ และควรจะปฏิบัติร่วมกัน การทำ general control ก็จะครอบคลุมถึง 5 ส่วนด้วยกันนะครับ อย่างที่ 1 ก็คือ software control ก็คือการตรวจสอบดูว่าซอฟต์แวร์นั้นมีการได้รับอนุญาตที่จะให้ใช้งานหรือไม่นะครับ การตรวจสอบซอฟต์แวร์ระบบนะครับว่าทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ อย่างที่ 2 ก็คือการทำ hardware controls นะครับ ก็คือการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพให้กับระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การติดตั้งคอมพิวเตอร์อยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับ การดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทำงานได้ดี ไม่เกิดความขัดข้องนะครับ อย่างที่ 3 ก็คือการทำ data security controls นะครับ อันนี้หมายถึงว่า เป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการสำรองข้อมูล และมีการทำลายข้อมูลที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับ อย่างที่4ก็คือการทำ implementation controls ก็คือกระบวนการที่ตรวจสอบระบบการพัฒนาและติดตั้งระบบ ว่ามีความปลอดภัยและมีความถูกต้องในทุกกระบวนการ ในส่วนสุดท้ายของ general controls ก็คือ administrative controls นะครับ ซึ่งเป็นมาตรการอย่างเป็นทางการในการควบคุมรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร และต้องให้พนักงานทุกคนนำไปปฏิบัติด้วยนะครับ นโยบายที่ไม่มีการนำไปปฏิบัติก็เสมือนหนึ่งการไม่มีนโยบายนั่นเองนะครับ นี่เป็นข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ขององค์กรก็คือ ผู้ที่ใช้งานระบบมิได้นำนโยบายไปปฏิบัติอย่างจริงจังทำให้ระบบขององค์กรมีความเสี่ยงและจุดเปราะบางอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วน application controls นั้นนะครับจะเป็นการกำหนดนโยบายการควบคุมรักษาความปลอดภัย ที่จำเพาะเจาะจงสำหรับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง เป็นนโยบายที่มีการครอบคลุมในเชิงลึกมากกว่าเชิงกว้างนะครับ เนื่องจากโปรแกรมต่างๆ มันมีการทำงานมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นเนี่ยการกำหนดนโยบายจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดสำหรับแต่ละโปรแกรมนะครับ ตัวอย่างเช่น มาตรการการรักษาความปลอดภัยของระบบเงินเดือน ย่อมจะต่างจากมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นต้นนะครับ การกำหนดมาตรการควบคุมรักษาความปลอดภัยนั้น สามารถแบ่งเป็นส่วนต่างๆ อย่างเช่น การควบคุมการนำเข้าของข้อมูลนะครับ input controls การควบคุมการประมวลผลหรือ processing controls และการควบคุมการแสดงผลและการนำข้อมูลออกนะครับ output control จะเห็นได้ว่าการควบคุมก็จะทำใน 3 ส่วนหลักๆของระบบก็คือ input process แล้วก็ output นะครับ input controls นั้นจะเป็นการตรวจสอบความถูกต้องความสมบูรณ์ของข้อมูลที่จะนำเข้าไปในระบบนะครับ เราอาจจะเคยได้ยินคำว่า garbage in garbage out ถ้าข้อมูลที่ input เข้าไปมีความผิดพลาด เป็นข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ สิ่งที่รับออกมาจากการประมวลผล ก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดและไม่มีประโยชน์เช่นกัน นอกจากนี้ก่อนที่จะนำข้อมูลเข้านะครับ ก็ต้องตรวจสอบว่าผู้ที่นำข้อมูลเข้านั้น มีสิทธิ์ในการที่จะนำข้อมูลเข้าไปในระบบหรือไม่นะครับเป็นคนที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ และต้องมีการควบคุมการแปลงข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การจัดการกับข้อมูลที่มีข้อผิดพลาดนะครับ ทั้งหมดนี้ต้องออกมาเป็นกฎระเบียบนโยบาย มีการเขียนบันทึกไว้อย่างชัดเจนนะครับเพื่อที่ให้คนในองค์กรสามารถปฏิบัติตามได้ และไม่มีข้อขัดแย้งหรือข้อโต้เถียงกันในอนาคต ในส่วนของ processing controls ก็คือการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการประมวลผลข้อมูลนะครับ ว่าวิธีการประมวลผลขั้นตอนการประมวลผลมีความถูกต้องหรือไม่ อันนี้จะเชื่อมโยงกับกระบวนการของธุรกิจนะครับ วิธีคิดหรือกระบวนการทางธุรกิจนั้น เราจะเรียกว่า business logic นะครับหรือว่าตรรกกะทางธุรกิจ การประมวลผลนั้นก็จะต้องสอดคล้องกับวิธีการทำงานวิธีคิดทางธุรกิจด้วยเช่นกันนะครับ ส่วนสุดท้ายของ application controls ก็คือการทำ output controls นะครับซึ่งก็คือการตรวจสอบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลนั้น มีการแสดงผลได้ครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะครับมีการจัดเก็บและกระจายข้อมูลไปยังแหล่งรับข้อมูลถัดไปอย่างถูกต้อง สิ่งหนึ่งที่จะทำให้การควบคุมความปลอดภัยระบบสารสนเทศได้ผลนะครับ ก็คือการประเมินความเสี่ยงหรือ risk assessment นะครับการประเมินความเสี่ยงนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากก็เนื่องจากว่า องค์กรนั้นมีทรัพยากรอยู่อย่างจำกัดนะครับ องค์กรไม่สามารถที่จะเข้าไปควบคุมจุดเสี่ยงภัย หรือจุดเปราะบางของระบบเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับ หรือถึงแม้ว่าถ้าจะทำได้จริงๆ ก็ต้องใช้ทรัพยากรที่เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นเงินหรือเป็นเวลานะครับ ดังนั้นการประเมินความเสี่ยงเนี่ยจะช่วยให้องค์กรลงทุนกับการควบคุมรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมนะครับ แต่ก่อนที่องค์กรจะรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดที่เหมาะสมนั้น องค์กรก็ต้องรู้ก่อนว่าจุดเปราะบางของระบบตนเองนั้นอยู่ที่ใด และควรมีการกำหนดมาตรการควบคุมอย่างไรนะครับ ทุกองค์กรควรจะทำการประเมินความเสี่ยงของระบบตนเองเสียก่อนนะครับเพื่อให้การลงทุนในการควบคุมรักษาความปลอดภัยระบบนั้นคุ้มค่ามากที่สุด การประเมินความเสี่ยงโดยนิยามนั้นก็คือ กระบวนการระบุระดับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในกิจกรรม หรือในกระบวนการการทำงานหากไม่มีการควบคุมที่ดี อย่างไรก็ตามครับ องค์กรจะสามารถระบุว่า ระบบของตนนั้นมีจุดเปราะบางอยู่ที่ใด และจะทำให้เกิดความเสี่ยงอะไรบ้างให้ได้อย่างครบถ้วนนั้นก็เป็นไปแทบจะไม่ได้เลยนะครับดังนั้นองค์กรจึงจำเป็นที่จะต้องคาดการให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดนะครับโดยพยายามทำความเข้าใจระบบของตนเองให้ดี อาศัยประสบการณ์จากการใช้ระบบเข้ามาร่วมคาดคะเนและการกำหนดความเสี่ยงภัย นอกจากนี้นะครับผู้ที่รับผิดชอบดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ก็จะต้องพยายามประเมินความเสี่ยง ให้ออกมาในรูปของตัวเงิน หรือออกมาในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้ได้นะครับ โดยอาจจะประมาณจากมูลค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ว่าถ้าเกิดความเสี่ยง หรือจุดเปราะบางนั้นถูกโจมตี จะมีความเสียหายเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับ ต้องใช้ต้นทุนในการซ่อมแซมบำรุงรักษา จุดที่เสียหายนั้นคิดเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่ และมีความเป็นไปได้หรือความถี่ที่อาจจะเกิดเหตุการณ์นั้นๆ กี่ครั้งภายในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่น องค์กรอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของไฟฟ้าดับหรือไฟฟ้าตก ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นต้องอยู่ทำงานไปนะครับ สิ่งที่องค์กรต้องทำก็คือดูความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์ไฟฟ้าดับไฟฟ้าตกจะเกิดขึ้น สมมุติว่ามีความเป็นไปได้ 30%นะครับและแต่ละครั้งที่ไฟฟ้าดับนั้นจะมีมูลค่าความเสียหายเกิดขึ้นกับองค์กรเป็นจำนวนเงิน1 0 0 0 0แบาทนะครับความเสียหายที่ออกมาในเชิงเศรษฐศาสตร์ ก็คือ การเอามูลค่าความเสียหาย 1 0 0 0 0แ ไปคูณกับความเป็นไปได้ที่ไฟฟ้าดับไฟฟ้าตกจะเกิดขึ้นก็คือ 30%ออกมาก็จะมีมูลค่าที่คาดการไว้นะครับ ถ้าเกิดเหตุการณ์นี้แล้วจะมีความเสียหายก็คือ30,000 บาทเป็นต้น การที่องค์กรสามารถประเมินความเสี่ยงแล้วก็คำนวณออกมาให้อยู่ในรูปแบบของตัวเงินได้นั้นนะครับจะทำให้องค์กรสามารถเอาความเสี่ยงแต่ละประเภทนั้น มาจัดลำดับความสำคัญนะครับโดยใช้เกณฑ์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ก็คือถ้าความเสี่ยงไหน ที่เกิดขึ้นแล้วมีความเสียหายในเชิงตัวเงินสูงนะครับก็จัดเป็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญระดับต้นๆ ที่องค์กรจะต้องดูแลแก้ไขและควบคุมให้ดี ส่วนความเสี่ยงไหนที่สร้างความเสียหายในเชิงตัวเงินน้อยนะครับ ก็จะจัดลำดับความสำคัญไว้อยู่ในลำดับท้ายๆนะครับ บางท่านอาจจะเคยได้ยินแนวคิดเรื่อง 80-20 นะครับกฎ80-20 ก็หมายความว่า จริง ๆ แล้วเนี่ยความเสียหายที่เกิดขึ้น 80%นะครับ ในองค์กรจากความหละหลวมหรือความเสี่ยงภัยในระบบสารสนเทศเนี่ยอาจจะเกิดจากความเสี่ยงที่มีความสำคัญแค่ 20%เท่านั้นเองนะครับ อีกทีนะครับความเสียหาย 80%ที่เกิดขึ้น จะเกิดจากความเสี่ยงจำนวน 20%แต่เป็น 20%ที่สำคัญเท่านั้นนะครับ ดังนั้นองค์กรควรจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ไปดูแล ความเสี่ยง 20%ที่สำคัญนั้นให้ดีนะครับเพื่อลดความเสียหาย 80%ที่เกิดขึ้นกับองค์กร แบบนี้ก็จะถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับเมื่อองค์กรได้ทำการระบุความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบของตนไว้แล้วนะครับ สิ่งที่ต้องทำถัดไปก็คือการกำหนดนโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย หรือ security policy เพื่อป้องกันทรัพย์สินขององค์กรไว้นะครับ นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัย ของระบบสารสนเทศนั้นเนี่ย จะประกอบไปด้วยข้อความที่ระบุระดับความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น เป้าหมายในการรักษาความปลอดภัย และกลไกเพื่อที่จะทำให้องค์กร สามารถรักษาความปลอดภัยของระบบไว้ได้ การกำหนดเป้าหมายจะมาจากการตั้งคำถามที่สำคัญดังต่อไปนี้นะครับ อันที่ 1 ก็คือข้อมูลที่ถือว่าเป็นทรัพย์สินอันมีค่าขององค์กรนั้น มีข้อมูลอะไรบ้าง อันที่ 2 ใครเป็นผู้สร้างและควบคุมการใช้สารสนเทศในองค์กรนะครับคำถามที่ 3 ก็คือ นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดไว้นั้น มีอะไรอยู่บ้างแล้วนะครับ อันที่ 4 องค์กรสามารถรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบของตนนั้นได้ในระดับไหนคำถามที่ 5 ก็คือ จะต้องดำเนินการอย่างไร เพื่อกำจัดหรือลดทอนความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรคำถามสุดท้ายครับ ต้นทุนของความเสี่ยง ถ้าความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อเทียบกับต้นทุนที่จะต้องดำเนินมาตรการ การรักษาความปลอดภัยนั้นเทียบกันแล้วเป็นอย่างไร อันไหนคุ้มค่ามากกว่ากัน การกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยจะเป็นตัวผลักดัน ที่ก่อให้เกิดนโยบายที่ผู้ใช้ระบบจะยึดถือและปฏิบัตินะครับ นโยบายที่ผู้ใช้ยึดถือและปฏิบัตินั้น เราเรียกว่า AUP หรือ Acceptable User Policy นะครับ การกำหนดนโยบายแบบ a u p นั้นก็จะครอบคลุมถึงการออกนโยบายสำหรับเรื่องของการใช้ข้อมูล การใช้สารสนเทศ การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสารนะครับระบบเครือข่าย รวมถึงความเป็นส่วนตัวของข้อมูลด้วย นอกจากนี้ AUP จะต้องกล่าวถึงความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่พึงมีต่อการใช้ระบบนะครับและรวมไปถึงการเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรด้วย AUP ที่ดีจะต้องระบุว่า การกระทำใดที่ยอมรับได้และการกระทำใดที่เป็นการกระทำต้องห้าม นอกจากนี้นะครับนโยบายด้านความปลอดภัยยังต้องรวมถึงการจัดการระบบการยืนยันตัวตน หรือ identity management ด้วยนะครับ ระบบ identity management หรือ IDM นั้น จะประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ในการระบุและยืนยันตัวตนของผู้ที่เข้าใช้งานระบบขององค์กรนะครับ ระบบ IDM จะตรวจสอบว่า ใครสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีอะไรได้บ้าง และเข้าถึงได้ในระดับใด ในระบบ IDM นั้นจะมีการแบ่งผู้ใช้งานระบบออกเป็นกลุ่มต่างๆ แต่ละกลุ่มจะมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน ความรับผิดชอบที่ทำในองค์กรนะครับ พนักงานแต่ละคนจะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับ IDM ของตนเอง ดังนั้นการมีระบบ IDM ที่ดีนะครับก็จะทำให้การควบคุมนั้น มีประสิทธิภาพดีขึ้นตามไปด้วย